พิ่งได้สั่งหน้ากากแบบผ้าของ GQ มานะครับ ของเพิ่งมาถึงวันนี้สดๆร้อนๆ เลย ก็เลยอยากจะมาแกะกล่องให้ชมกัน แล้วก็ไปดูว่าข้างในนั้นมันเป็นยังไงบ้าง แล้วมาดูว่าคุณสมบัติของหน้ากากผ้าจาก GQ นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับ ไปติดตามชมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับ เรามาเปิดดูซิว่าในกล่อง ที่สั่งหน้ากากผ้านะครับ หน้าตามันจะเป็นยังไง สั่งมาประมาณช่วงปลายเดือน ตอนแรกเห็นบอกว่าจะส่งช่วงราวๆ กลางเดือนเมษา แต่สุดท้ายวันนี้ครับ 5 เมษายนได้ของมาแล้ว อันนี้นะครับซองที่ได้มาก็จะเป็นซองสีขาวนะครับคุณสมบัติที่บอกเอาไว้นะครับสำหรับคุณสมบัติของเส้นใยเพอร์มาที่ทาง GQ เขาแจ้งไว้นะครับ บอกว่าป้องกันแบคทีเรียได้ ป้องกันกลิ่น ป้องกันฝุ่น แล้วก็สามารถนำมาใช้ได้ ซองด้านหลังนะครับมี GQ กาดนะครับสะท้อนหยดน้ำและละอองน้ำ ที่อาจจะมีเชื้อโรคแปะเปื้อนนะครับมาดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ช่วงนี้หาหน้ากากมาเยอะแล้วก็แบบบางทีก็ใช้ทีเดียวแล้วทิ้งก็รู้สึกเสียดายนะครับเห็น GQ ลงโฆษณาแล้วบอกว่าสามารถใช้งานได้ แล้วก็สามารถซักได้ 30 ครั้งนะฮะมากกว่า 30 ครั้งก็เลยลองออเดอร์มา หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับ มุมบนซ้ายจะมีสกรีนคำว่า GQ นะครับอยู่ข้างหน้าจะมีป้าย GQ นะครับที่อยู่นี้ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเชือกเชือกที่สามารถยืดได้เป็นเชือกไนล่อนนะครับยืดได้นะครับ สามารถที่ปรับขนาดได้ ต้องคล้องเข้าไปอย่างนี้ก่อน อืม คล้องเข้าไปให้สายอยู่ด้านหลัง แล้วก็ใช้เกี่ยวหูนี่ครับมันก็สามารถดึงด้านหลังจะมีเม็ดตรงนี้นะครับ เราสามารถดึงได้เลยแล้วมันก็จะแน่นเลย เข้าทรงค่อนข้างดีข้างบนตรงนี้นะครับ บริเวณจมูกมันจะมีคล้ายๆ แบบเป็นลวดนะครับ ที่เราสามารถปรับให้มันเข้ากับรูปหน้าของเราได้ ก็จะเป็นทรงงานนี้ข้างใต้ก็ รัดดีค่อนข้างที่จะฟิตดี ถ้าแบบใครแบบกลัวมันหลวม เราสามารถดึงได้เลยให้มันแน่น ๆนะครับ เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกับน้ำดูนะครับว่าหน้ากากผ้าของ GQ ตัวนี้ที่บอกว่ามีคุณสมบัติการสะท้อนน้ำนั้นเป็นยังไงนะฮะผมจะตักขึ้นมาสักหนึ่งช้อนแล้วก็ใส่ เทใส่นะฮะอันนี้นะครับ หยดน้ำที่ตกลงไปนะครับมันก็จะเป็นก้อนนะครับมันจะไม่ซึมเข้าเนื้อผ้า ก็ถ้าสมมุติว่ามีการไอการจามหรือน้ำลายกระเด็นมาใส่นะครับอาจจะมีเชื้อโรคตรงนั้นได้ตรงนี้ก็จะป้องกันประมาณนี้ครับอันนี้ทดสอบการสะท้อนน้ำหรือว่าการกันน้ำให้ดูนะครับสำหรับหน้ากากผ้าของ GQ ในเรื่องของราคานะครับหน้ากากตัวนี้ที่ผมซื้อมาผมซื้อมา 15 ชิ้น ทั้งหมดจะตกประมาณ 2,250 บาท ก็จะตกชิ้นละ 150 บาท ถ้าเราคำนวณว่าสามารถใช้งานได้ 30 ครั้ง หมายถึงการซัก 30 ครั้งใช่ไหมครับมันก็ตกครั้งละประมาณ 5 บาทนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับราคาของหน้ากากตอนนี้ ซึ่งต้องบอกไว้แล้วว่า หน้ากากอนามัยค่อนข้างที่จะแพงมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นอย่างพวก N95 หรืออะไรเงี้ยยิ่งจะแพงนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้อยู่ในวงการการแพทย์ หรือว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงจริง ๆ หน้ากาก N95 ก็ไม่น่าจะจ จำเป็นสำหรับคนอย่างพวกเรานะครับหน้ากากผ้าตรงนี้ก็ยังสามารถช่วยป้องกันตัวนี้ได้อยู่นะฮะมันอีกยี่ห้อหนึ่งที่นำมาให้กันชมนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าซื้อมาใช้ส่วนตัวไม่ได้รับการสปอนเซอร์สนับสนุนแต่อย่างใดน่าจะเป็นอีกหนึ่งหน้ากากดีๆนะครับที่ควรจะหามาใช้งานในช่วงนี้นะครับสามารถซักซ้ำได้ด้วยครับ 30 ครั้งนะครับอย่างต่ำๆเลยนะฮะเนื้อผ้าค่อนข้างดีครับบริเวณข้างในของหน้ากากนะครับก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างนุ่มนะฮะใส่แล้วสามารถหายใจได้ค่อนข้างที่จะสะดวกอยู่ เปรียบเทียบกับ N95 ตัวนี้หายใจสะดวกมากกว่าสวมใส่ง่ายแล้วก็กระชับด้วยแถมดี ไซน์ยังสวยอีกด้วยนะครับ ถ้าใครอยากจะได้นะครับก็ลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับ ผมเห็นเขาโปรโมทช่วงแรกๆ ก็เลยสั่งซื้อมาใช้ เลยลองมาแกะให้ดูแล้วก็รีวิวให้กันดูสั้นๆนะครับผม ถ้าหากชื่นชอบนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผม ไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้า ผมตั้ม iMode สวัสดีครับ Let's go